tekan buran kon kon nakon sekapana den di peace. จนสูไม่ตัวกู อยู่สำร Thank you. thank you Thank you. Thank you. ขยายพระนันลาป่าทลายมิวายพายแพ้แก่มนุษย์ ยบดินสิ้นแรงต้านทานแต่ป่ายิ่งใหญ่ได้ปาน มนุษย์น้อย หารจะต้านป่าได้หรือชนะ